เรามาดูรูปแบบนะคะเมื่อกี้ประเภทเนอะรูปแบบของการคัดลอกผลงานนะคะ จะมีอยู่ 6 รูปแบบนะคะ รูปแบบแรกนะคะ คือการคัดลอกแปะนะคะ ที่เราเคยได้ยินอ่ะ copy paste นะคะนะคะอีกอันนึงก็คือการเปลี่ยนคำนะคะภาษาอังกฤษคือ word switch p l r a g i a r i s m นะคะ แล้วก็การอุปมา metaphor p l r a g i a r i s m นะคะ แล้วก็สำนวนนะคะก็เป็นเรื่องของสไตล์แล้วก็ความคิดเป็นเรื่องของไอเดียนะคะแล้วก็การกระทำอื่นๆที่เราอะถือว่าเป็นพาราซึมก็คือเป็นการลอกผลงานนะคะเราดูอันแรกกันก่อนเนอะ อันแรกนะคะเขาบอก copy paste พาราซึมเนี่ยหรือว่าการคัดตัดแปะอะไรเงี้ยนะคะที่เรา copy paste copy paste นะคะก็คือเขาบอกว่าเมื่อใดก็ตามที่มีการนำข้อความหรือประโยคมาจากต้นฉบับ นำมาใช้ในงานเขียนของตนเองนะคะ จะต้องเขียนไว้ในเครื่องหมายคำพูดอัญญาประกาศเนี่ยเห็นไหมเห็นสัญลักษณ์ไหมแล้วก็เขียนแหล่งอ้างอิงที่มาด้วยนะคะ อันที่สองนะคะคือ word switch plagiarism นะคะคือการเปลี่ยนคำนะคะ เมื่อนำประโยคหรือข้อความหรือทั้งย่อหน้ามาเขียนใหม่ โดยการเปลี่ยนคำบางคำนะคะ ก็ยังต้องใส่เครื่องหมายคำพูดแล้วก็อ้างอิงด้วย เมื่อกี้อันแรกเมื่อกี้คือยกมาทั้งหมดใช่ไหมยกยกข้อความทั้งหมดที่เราเจอในในคนในคนนี้เขียนไว้แต่งไว้เรายกมาทั้งหมดแล้วก็ใส่อัญญประกาศใช่ไหมคะ แต่เขาบอกว่าอันเนี้ยคล้ายกัน แต่ว่าบางอันเราอาจจะมีการปรับแต่งคำให้มันอ่านง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แต่เนื้อหา ความหมายยังเป็นของคนเนี้ยที่กล่าวถึงอยู่ แล้วก็ต้องเอามาใส่เครื่องหมายคำพูดด้วยเหมือนกันนะคะ แล้วก็ใส่ที่มาด้วย ก็คืออ้างอิงแหล่งแหล่งข้อมูลด้วยนะคะ อันที่ 3 นะคะคือการอุปมาหรือว่า metaphor p a r a g i s m นะคะ เขาบอกว่างานเขียนบางข้อความเนี่ยมีการเขียนอุปมา เพื่ออธิบายสิ่งที่ผู้เขียนต้องการสื่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้น อย่างเช่นระยิบระยับราวกับเพชร ห็นเห็นไหมเขายังใส่เครื่องหมาย อัญญะกาศด้วยเนาะเพราะอะไรเพราะเขาบอกว่าการอุปมาเป็นความคิดของผู้เขียนแต่ละคน เมื่อนำมาเขียนใหม่ จึงควรใช้อุปมาอย่างอื่นไม่สามารถทำได้ ควรอ้างอิงด้วยนะคะอ่ะไอ้คำว่าระยิบระยับราวกับเพชรเนี่ยเป็นคำที่เราแต่งขึ้นมาเองไหมไม่ได้แต่งขึ้นมาคือมันมาจาก พวกวรรณกรรมวรรณคดีอะไรต่างๆใช่ไหมไอ้ไปสำนวนเนี้ยยังไงเราก็ไม่แน่นอนเราไม่น่าเป็นคนคิดขึ้นเองเนาะมันอาจจะมาจากสุนทรภู่มาจากอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเกิดเรายกคำนี้มาใช้เราก็ต้องใส่เหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นการอุปมาตามความคิดของผู้เขียนแต่ละคนเราแต่ถ้าเกิดเราเปลี่ยนคำอื่นนะระยิบระยับราวกับอาจจะไม่ใช่เพชร ราวกับแสงไฟนีออนอะไรเงี้ย อ่ะ มันกลายเป็นของเราละถูกไหมคะ อ่ะอันนี้นะคะ เขาบอกว่า เออเราจะนำประโยคนี้มาใช้ใหม่ ควรจะอุปมาด้วยรูปแบบอื่นที่มันเป็น ถ้าเกิดเราจะไม่ใส่อ้างอิงนะจะมันจะกลายเป็นของเรา แต่ถ้าเกิดเราจะใส่อ้างอิง มันก็จะกลายเป็นของ มันก็ยังเป็นของเขาอยู่ การเป็นของเขาคือต้องใส่เครื่องหมายอัญญประกาศนะคะ อ่ะต่อไปนะคะเป็นเรื่องของสำนวนเนาะคือสไตล์พารากซึมนะคะเขาบอกว่าถ้านำต้นฉบับของผู้อื่นมาเขียนใหม่ทุกประโยคทุกย่อหน้า ถึงแม้ว่าการเรียงลำดับประโยคจะไม่เหมือนต้นฉบับเสียทีเดียวนะคะ ก็ถือว่าเป็นการขัดลอก เพราะงานเขียนของแต่ละคนเนี่ยค่ะ แสดงให้เห็นรูปแบบสำนวนแล้วก็ความคิดของคนคนนั้น การหลีกเลี่ยงพารากซึมนะคะโดยการ อ่านให้ได้ใจความแล้วก็นำมาเขียนใหม่ แต่ว่าเรายังคงเนื้อหาที่สำคัญไว้ก็ได้นะคะนี่คือเรื่องของสำนวนนะคะเอามาเขียนใหม่ไม่ใช่ตัดบางคำทิ้งบางคำคือเขียนใหม่แบบรีไวซ์แบบไม่มีเขาโครงของของคำศัพท์คำเดิมหรืออาจจะมีเขาโครงแต่ว่าแบบเหมือนอ่านแล้วเรารู้สึกเป็นอีกสำนวนหนึ่งไปเลยลำดับ เหตุการณ์หรือลำดับขั้นตอนอาจจะเป็นเรื่องเดิมอยู่นะคะ แล้วก็รูปแบบการคัดลอก รูปแบบการคัดลอกผลงานนะคะในเรื่องของความคิดนะคะคือไอเดีย พาราคิซึมเนี่ยนะคะเขาบอกว่างานเขียนแต่ละคนเป็นความคิดหรือว่าการวิเคราะห์วิจารณ์ของคนคนนั้นนะคะ การเขียนความรู้ทั่วไปหรือ common knowledge เนี่ย เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะ ว่าไม่จำเป็นต้องมีการอ้างอิง อย่างเช่น นิทาน นิยายประลัมปรา เรื่องราวประวัติศาสตร์ที่ไม่ใช่บันทึกประวัติศาสตร์เนาะแล้วก็แต่ว่าถ้าเกิดมีการวิเคราะห์โดยนำทฤษฎีต่างๆ เข้ามาใช้ในการวิเคราะห์เนี่ยค่ะจะเป็นความคิดของผู้เขียนทันที คือผู้ผู้วิเคราะห์ หรือผู้เขียนผลงานนั้นทันทันทีนะคะถ้าต้องการคัดลอกก็ต้องอ้างอิงหรือมิฉะนั้นก็ต้อง เราต้องหาทฤษฎีอื่นมาใช้ในการวิเคราะห์แทนเขา นะคะ อันนี้ก็จะเป็นในรูปแบบของการคัดลอกในลักษณะคัดลอกความคิดอะนะคะ อ่ะเราก็บอกว่าการกระทำอื่น ๆ ที่ถือว่าเป็นการคัดลอกผลงานนะคะ ก็จะมีดังนี้นะคะ ก็คือ การส่งผลงานชิ้นเดียวไปยังแหล่งพิมพ์ 2 แหล่ง สมมติคุณมีงานหนึ่งชิ้น แต่คุณเอาไปตีพิมพ์ทั้งสำนักพิมพ์นี้ สำนักพิมพ์ในกอกับสำนักพิมพ์ในขอ แต่เป็นงานชิ้นเดียวกัน แต่คุณเอาไปตีทั้งสองสำนักพิมพ์ถือว่าเป็นการขัดลอกนะผิด ถือว่าเป็นความผิดนะคะ ผิดจรรยาบรรณนะคะอ่าอันที่สองนะคะ คือการส่งงานเขียนที่มีผู้เขียนร่วมไปตีพิมพ์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้เขียนร่วมนะคะ สมมติคุณกับอาจารย์ทำงานเอาขึ้นมาหนึ่งชิ้น อยู่ดีอาจารย์เอางานเนี่ย ไปเขียน เอาไปเผยแพร่ เอาไปตีพิมพ์ โดยที่คุณไม่ได้อนุญาต แต่งานชิ้นนี้เราทำร่วมกันใช่ไหม แต่อยู่ดีอาจารย์เอาแบบ เอาไปตีพิมพ์ดีกว่าอะไรเงี้ย อาจารย์ก็ส่งตีพิมพ์เผยแพร่ เป็นผลงานเป็นชื่อของอาจารย์คนเดียวอะไรเงี้ย หรือหรือว่าจะใส่ชื่อคุณก็ได้นั่นแหละ แต่คุณไม่ได้อนุญาต ก็มีสิทธิ์ที่จะไอ้ เคสเนี้ยมีสิทธิ์ มีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องได้นะคะ แล้วก็ถือว่าเป็นการผิดจรรยาบรรณด้วยนะคะแล้วก็6.3นะคะนักศึกษาที่ลอกการบ้านของเพื่อนนักศึกษา ถึงแม้ว่าเพื่อนจะอนุญาตก็ตาม อันนี้ถือก็ถือว่าเป็นการคัดลอกผลงานเนาะนะคะการดาวน์โหลดบทความจากอินเทอร์เน็ตมาใช้โดยไม่ได้อ้างอิง เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เวลาเราเอาอะไรจากอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะใช้ได้เนี่ยมันมี2เคสนะในในอินเทอร์เน็ตนะคะคือดึงมาแล้วเราไม่ได้ใช้อ้างอิง กับอีกอันหนึ่งที่ต้องระวังคือ เอามาใช้เนี่ย แล้วมันเป็นข้อมูลที่อ้างอิงได้หรือไม่ ข้อมูลที่อ้างอิงได้หรือไม่หมายความว่า ข้อมูลน่าเชื่อถือเพียงใด คนเขียนมีอคติไหมหรือว่าข้อมูลที่เอามาเขียนเนี่ย มันเป็นมุมมองด้านเดียวหรือเปล่า มีความถูกต้องชัดเจนตามบริบทไหมใส่ความคิดของ คนเขียนคนเดียวไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะ แล้วก็การนำสถิติแผนภาพ รูปภาพ กราฟจากคนอื่น หรือแหล่งอื่นมาใช้โดยไม่ได้อ้างอิงนะคะ แล้วก็ การนำคำกล่าวหรือสุนทรพจน์ของผู้อื่นมาใช้โดย ไม่ได้อ้างอิงนะคะสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นการคัดลอกผลงานนะคะ